ครเชื่อก็เป็นผลดีนะใครไม่เชื่อก็ลองไปดูเอาแล้วช็อตนี้ ยังไงครับ โอ้ยมาอย่างนี้ ฟรีสปินมาแล้วนะฮะผู้ชม ขออีกตัวหนึ่งไหมมีตัวหนึ่งไหมไม่มีนะฮะไม่มีแต่ว่าคอมโบออกไปนะฮะช็อตนี้ยังไงครับ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 หรือจะหรือจะแดกโดนแดกนะฮะต้องพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับผมขออนุญาตไปที่เบ็ด3บาท 10 ดอกนะฮะท่านผู้ชมแล้วช็อตนี้มา เท่าไหร่ 28 บาทแล้วยังต่อเนื่องนะฮะคอมโบคูณ5 เข้าไปแล้วต่อไปอีกวายมา 3 ตัวอย่างนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เต็มกระดานนี้ 277 เยนแค่มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้ช็อตแรกมาหมด 394 บาทท่านผู้ชม โอ้ย วันนี้เป็นดวง เป็นน่าจะเป็นวันที่ดีสำหรับของผมแล้วนะท่านผู้ชมนะ ก็มาจองเวสองนะฮะ ก็ยังเป็นเกมยอดคิดของใครหลายคนนะท่านผู้ชมนะที่ชอบเกมนี้เหลือเกิน แล้วโดเดโดเดช็อตนี้ดูเดคูณ5เข้าไป เหมือนจะเยอะนะฮะสิบาทจุด้าสตังค์นะท่านผู้ชมนะเออแต่เบ็ด 3 บาทมาถึงขนาดนี้แล้วก็ ขอไปอีกสิบดอกดิมนจะไปเป็นอะไรท่านผู้ชมเอ้ยดูเดิเออยังไงเออไปอีกต่อเนื่องเฮ้ยวันนี้มาดีนะท่านผู้ชมนะ วันนี้มาดีน่าจะเป็นช่วงเวลาการแตกของเขานะฮะท่านผู้ชมนะวายมาอีก 2 ตัวแล้วได้ใช้งานนะครับคอมโบไปต่อเนื่องคูณ5ไปยาวๆนะฮะท่านผู้ชมเออด้วยยังไง ไปอย่างต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมนะไหลนอกไหลนอกอย่างนี้แตกกระจุยกระจายอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมนะเบ็ดสามบาท เท่านั้นเองนะช้อนนี้เงินรางวัลซูเปอร์เมกาสามร้อยหกสิบแปดบาทนะท่านผู้ชมนะ ถ้ามาถึงผมกดเบ็ด เยอะๆเนี่ยอย่างเช่นห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาท หรือว่าสสามิบเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะแตกอย่างนี้หรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมนะยังไงก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะฮะท่านผู้ชมนะ จังหวะแตกก็ไหลไปไหลไปยาวๆนะฮะดูดิดูดิท่านผู้ชม เนี่ย ดูดิไวมาอีกสองตัวแล้วยังคอมโบต่อยังเปลี่ยนจากกรอบทองเป็นวายแล้วยังคอมโบคูณ5เข้าไปดูดิท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหยาวไปนะครับผม ยาวโอ้โหช็อตนี้อีก340 บาทนะ ทุนมา 800ตอนนี้บวกไปพันหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมนะ เออ ดูดิท่านผู้ชมมาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วคอมโบต่อไปอีกคูณสามเข้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โห โคตรมันนะฮะท่านผู้ชมขอเพิ่มเบ็ดไปที่ 5 บาทบ้าง 10 ทีนะฮะท่านผู้ชมไปครับนี่ผมไม่ได้เปิดเทอร์โบนะแต่ว่ามันไหลเหลือเกินนะท่านผู้ชมดูดิมันไหลอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากจะหยุดพักเลยนะฮะ ยังไม่มี ดงมีโดนฮะวันนี้มาดีจัดจัดนะฮะท่านผู้ชมแต่อย่าไปปล่อยนะนะฮะถ้าถึงเวลาที่เราต้องควรพอก็ควรที่จะพอนะฮะท่านผู้ชมนะไวยมาอีกแล้ว เปลี่ยนจากกรอบทองเป็นไวยนะฮะช็อตนี้คอมโบต่อไปไวยกรอบทองเป็นไวยอีกสองตัว โอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยริ้นจะพันเอานะฮะคิดว่าลิ้นติดไฟนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปหาหมอนะฮะท่านผู้ชมนะ เพราะว่าลิ้นติดไฟนะครับโอ้โหโคตรมันนะท่านผู้ชมนะ โคตรมัน ดูดิดูเอาเองแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมนะ ดูกันเอาเองนะฮะว่ามันดีขนาดไหนนะ ช่วงเวลาแตกนะฮะ มันดีขนาดนี้วายสองตัวโอ้โหท่านผู้ชมอ่ะขอเพิ่มเบ็ดไปที่ 10 บาทบ้างนะฮะถ้ามันจะไหลเรื่อนขนาดนี้นะครับผม วันนี้ตั้งเป้านะฮะตั้งเป้าไว้ที่บวก3,000 4,000ก็เพียงพอแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะค่าขนมนะครับผม เกมสล็อตนี่อย่าเป็นเล่น อย่าไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าไปจมอยู่กับมันเยอะนะครับ ไม่งั้นจากที่ได้ได้มามันจะศูนย์หมดนะฮะท่านผู้ชมนะจากประสบการณ์ตรงนะฮะของผมเนี่ยเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วนะฮะกับการเล่นสล็อตมานะครับผมเออ ใครเชื่อก็เป็นผลดีนะใครไม่เชื่อก็ลองไปดูเอาแล้วช็อตนี้ยังไงครับ โอ้ยมาอย่างนี้ฟรีสปินมาแล้วนะฮะผู้ชมขออีกตัวหนึ่งไหมมีตัวหนึ่งไหมไม่มีนะฮะไม่มีแต่ว่าคอมโบต่อไปนะฮะช็อตนี้ยังไงครับสิบหมุนนะครับผมสิบหมุนนะฮะท่านผู้ชม ตรมานะฮะมาจองวันนี้ดูดิ ดูดิ ดูดิ ยังไงครับ ยังไงครับก็ขอแนะนำนะสำหรับเกมดีๆอย่างนี้นะเว็บดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะฮะท่านผู้ชมนะ เว็บตรงส่งตรงจากต่างประเทศนะฮะไปรองกันนะฮะที่หน้าโปรไฟล์นะครับ ผมเออ ใต้โปรไฟล์นะฮะขออภัยพูดผิดไปนิดนึงนะฮะ เออ โอ้ยช็อตนี้เข้ามานะ ไม่ค่อยไหลไม่ค่อยรื่นเท่าไหร่ แต่ว่าก็ยังได้กำไรอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะเออขอเน้นๆหน่อย ขอเน้นๆหน่อยเออช็อตนี้ โอ้โหท่านผู้ชมคอบโบอย่างนี้ต่อไปอีกนะฮะท่านผู้ชม เออ ไหลไปเรื่อยๆคูณ10คูณ10คูณ10คูณ10ไปเรื่อยๆนะฮะ เออไปต่อนะฮะช็อตนี้เงินรางวัลเมกซูเปอร์เมกานะฮะหกสิบาทท่านผู้ชมเอ้ย วันนี้นี่มันเป็นวันอะไรนะฮะกับมาจองนะครับผมดอกสุดท้ายยังไงมีไหมไม่มีนะครับ โอ้โหเงินรางวัลรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะเท่าไหร่นะครับ3,277 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะเอ้ย โอ้ยพอดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะว่ามันเกินค่าแล้วผมตั้งเป้าไว้ที่ 3-4ถึงพันเท่านั้นนะฮะสำหรับเงินค่าขนมของวันนี้นะ แต่วันนี้ได้มาสี่พันแหละ เพราะว่าเงินทุนเรามันเอามา 800 บาทนะท่านผู้ชมนะ ก็เพียงพอแล้วล่ะครับท่านผู้ชมนะ อย่าไปไหลอย่าไปจม ช่วงแรกๆก็ถ้ามันมาดีอย่างนี้ก็ดีไปนะฮะ ถึงว่าไงครับว่าถ้าได้เนี่ยก็ควรพอนะครับผมอย่าไปจมนะไม่งั้นจะโดนโดนหมดนะฮะท่านผู้ชมนะก็สำหรับวันนี้พอแล้วดีกว่านะฮะยังไงใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะ อยากให้ผมทำเกมอะไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ร่างวิดีโอนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปจัดให้นะฮะวันนี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมขอตัวไปใช้เงินก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ